iPad รุ่นที่ 8 Apple Watch รุ่นที่ 6 Apple Watch SE นะครับรุ่นที่ใช้สัญญาณเซลลูล่าวันนี้ครับ 21 ตุลาคมปี 2020 ทาง Apple ได้เปิดให้สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม มาชมรายละเอียดเรื่องนี้กันครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับข่าวนี้มาอัปเดตสำหรับใครที่กำลังรอซื้อ iPad รุ่นที่ 8 ครับ Apple Watch รุ่นที่ 6 Apple Watch SE นะครับรุ่นที่ใช้สัญญาณ GPS บวกเซลลูล่านะครับก่อนหน้านี้ครับที่มีการเปิดขายและก็วางจำหน่ายที่หน้าร้านนั้น จะมีเฉพาะรุ่นที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi เท่านั้นนะครับ รุ่นเซลลูล่าหรือว่ารุ่นที่ใส่ซิมนั้น ยังไม่ได้มีการเปิดวางจำหน่ายมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับทาง Apple Store ออนไลน์ในประเทศไทยนะครับเปิดให้ทำการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว และทางฝั่งตัวแทนจำหน่ายอย่างร้าน Studio 7 และ Banana ก็เปิดให้ทำการสั่งจองเช่นกันนะครับผมสำหรับตัวเครื่องคาดว่าเร็วๆนี้ ถึงจะมีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับถ้า walk in ไปวันนี้เดินเข้าไปในร้านวันนี้ รุ่นที่ใช้สัญญาณเซลลูล่าตรงนี้นะครับจะยังไม่ได้มีให้ซื้อที่หน้าร้านเลยนะครับต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ถ้าใครต้องการที่จะสั่งซื้อ สามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ สั่งจองผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกันนะครับ มาดูในส่วนราคาของ iPad รุ่นที่ 8 กันก่อนนะครับผม iPad รุ่นที่ 8 มีให้เลือกอยู่ 2 ความจุนะครับ ความจุ 32 g b รุ่น Wi-Fi บวกเซล l ูล่าจะจำหน่ายอยู่ที่ 15,400 บาท และรุ่นความจุ 128 g b นะครับ จะจำหน่ายอยู่ที่ 18,400 บาทนะครับ มาดูในฝั่งของ Apple Watch กันบ้างครับ ขอเริ่มต้นที่ Apple Watch รุ่นที่ 6 Apple Watch รุ่นที่ 6 จะมีตัวเรือนอยู่หลายประเภทนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรือนอลูมิเนียมครับ ตัวเรือนสแตนเลสสตีล ตัวเรือนไทเทเนียม แล้วก็จะมีรุ่น Apple Watch Air Mesh นะครับ มาดูในตัวเรือนของอลูมิเนียมก่อนนะครับ หน้าจอ 40มิลิเมตรจะจำหน่ายอยู่ที่ 16,900 บาทครับ ถ้า 44มิลิเมตรจะอยู่ที่ 17,900 บาทนะครับ ตัวเรือนอลูมิเนียมนี้จะเป็น Apple Watch Series 6 ธรรมดาและ Apple Watch Nike ราคาจะเท่ากันนะครับทั้ง 2 รุ่นนี้ใช้ตัวเรือนอลูมิเนียมเหมือนกัน ต่อมาครับในฝั่งของตัวเรือนที่เป็นสแตนเลสสตีลที่ขนาดหน้าจอ 40มิลลิเมตรนั้น ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 22,900 บาท ขนาด 44มิลิเมตรครับ ราคาจะเริ่มต้น 24,400 บาท ต่อไปครับถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับ40มิลิเมตรอยู่ที่ 25,900 บาท 44มิลิเมตรอยู่ที่ 27,400 บาท และสุดท้ายครับ Apple Watch Air m a t e นะครับ ขนาดหน้าจอ 40มิลิเมตรเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาท ส่วน 44มิลิเมตรนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ 41,400 บาทนะครับผม มาดูในฝั่งของ Apple Watch SE กันบ้างครับ ในรุ่นนี้นะครับจะมีตัวเรือนเฉพาะอลูมิเนียมให้เลือกซื้อเท่านั้นนะครับ ขนาด40มิลิเมตรจะอยู่ที่ 10,000กับ900 บาท ส่วน 44มิลิเมตรอยู่ที่ 11,900 บาทนะครับ ถ้าสังเกตให้ดีนะครับ ใน Apple Watch SE นั้น รุ่นที่ใช้ GPS อย่างเดียวราคาเริ่มต้นที่ 9,400 บาท แต่รุ่นที่ใช้ สัญญาณ GPS บวกกับเซลูล่านั้น ราคาอยู่ที่ 1,900 บาท ซึ่งราคาต่างกันเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะครับ สัดส่วนต่างกันค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Apple Watch Series 6 นะครับ Series 6 นั้นถ้าตัวอลูมิเนียมธรรมดา 13,400 บาทใช่ไหม แต่ว่าถ้ารุ่นใช้เซลลูล่า16,900 บาท ต่างกันประมาณ 3,500 บาทเลยทีเดียวนะครับ ดังนั้นครับ ถ้าใครต้องการที่จะซื้อ Apple Watch SE และอยากให้ได้ความคุ้มค่านะครับ แนะนำว่าอัปเกรดเพิ่มอีก 1,500 บาท มาเป็นรุ่นเซลลูล่าจะมีความคุ้มค่ามาก ๆเลยนะครับ อัปเดตกันให้ได้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไว้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลังนะครับผมอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราเอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่าง ๆ ของทางฝั่ง Apple และข่าวของ iPhone 12 ด้วยนะครับรับรองว่าปีนี้ปังแน่นอนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้อง i m o d ลาไปก่อน สวัสดีครับ